คิวมาสวยงามครับผมแล้วไหลเป็นกระเป๋ามาไหมเออกระเป๋ามาฮะแล้วได้อะไรต่อได้เอมาเต็มแห่งข้างหลังนะครับผม โอ้โหได้เจมาสวยงามฮะ แล้วเปลี่ยนเป็นวายวายสามตัวจังหวะนี้ ยังไงได้ลูกเต๋ากับเคเข้าไปต่อครับผม แล้วมีอะไรต่อครับผมลูกเต๋ากับชิปเข้ามาอีกฮะโอ้โหสวยๆครับผมมาไม้สุดท้ายเลยนะได้มาอีก3,420ครับผม ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่หมี 4K นั่นเองนะครับ ผมวันนี้เรามีสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะฮะอยู่เกมมาเกาของเรานั่นเองนะครับผมไปดูเกมกันดีกว่านะครับผมมาเลิกไปจากเบ็ดสิบบาทเปิดโทโบนิดหน่อยนะครับโอ้โหว้าวไหมขยับเบ็ดหน่อยนะฮะเจมาสวยงามฮะแล้วคิวเข้ามาต่อครับผมชิปมาไหมโอ้โหสิบมาสวยงามได้อยู่ ยังไงอ่ะได้กระเป๋าเงินมานะครับผมเขาเรียกกระเป๋าเจมบอลนะฮะ เออกระเป๋าเจมบอลกับไอ้อะไรมาไม่รู้ เรียกไม่ทันนะครับผมจังหวะนี้ โอ้โหนึกว่าจะไหลสักหน่อยนะครับผมอ่าเคมาสวยงาม ฮะไปครับผมอ่ากระเป๋าถุงเงินมาครับผมเคมาไม่โอ้โหเสียดายวายว่ะเอมากับเคมาสวยงามฮะ แล้วตามด้วยสิบกับเจเข้ามาต่อครับผม แล้วยังไงเหรียญชิปมาโอ้โ ไปขยับเบ็ดดีกว่านะครับผม แล้วกดซื้อดีกว่านะครับผม มาฮะ ไปครับผมสเก็ตเตอร์4ตัวไป15หมุนนะครับผมฮะกับเกมหมากเกาของเรานะฮะ ไปครับผม เคมาสวยงาม ครับผม แล้วไหลไหมไม่ไหลนะครับผมไปต่อฮะเคกับเจมาสวยงามฮะ คุณยิบได้ยี่แปดมาโอ้โหอยากได้ลูกเต๋าอ่ะ ลูกเต๋าแม่งไม่หลงวะหน้าผู้หญิงมาสวยงามฮะคุณสามเก้าสิบครับผมได้นังได้กระเป๋ามาต่อครับผม ครับผมเหลือต้อง12หมุนนะฮะ เราต้องได้กำไรนะครับผม โอ้โหว้าวไปว้าวไปโอ้โหโอ้โหยิ้มจนเหงือกแห้งแล้วตอนนี้อเคมาสวยงามฮะแล้วไหลเป็นอะไรไหมโอ้ยน่าเจเป็นเคเอ้ยเป็นคิวนะ ไปต่อครับผมห้าหมุนสุดท้ายนะฮะโอ้โหปาดเหงือกเจมาสวยงามครับผม แล้วตามด้วยอะไรต่อไหมไม่มีนะครับผม โอ้โหค่อยๆเจ็บคูณกันไปเคมากับเอมาสวย มาแล้วนี่ไง มันมาแล้ว 10มาแล้ว เออแล้วไหล อะไรจังหวะนี้ได้ชิปมาต่อครับผม ยังไงมีอีกไหมคู่เปลี่ยนเจน่าจะเป็น A นะฮะดอกนี้ได้มาอีก 924 นะครับผม โอ้โห ไปต่อฮะ อีก2บุสุดท้ายครับผมไปยังไงวายมาเป็นเจสวยงามฮะ แล้วได้อะไรต่อไหมไม้ท้ายแล้วครับผม คิวมาสวยงามครับผม แล้วไหลเป็นกระเป๋ามาไหมเออ กระเป๋ามาฮะ แล้วได้อะไรต่อได้ A มาเต็มแห่งข้างหลังนะครับผม โอ้โหได้เจมาสวยงามฮะ แล้วเปลี่ยนเป็นวายวายสามตัวจังหวะนี้ยังไงได้ลูกเต๋ากับเคเข้าไปต่อครับผม แล้วมีอะไรต่อครับผมลูกเต๋ากับชิปเข้ามาอีกฮะ โอ้โหสวยๆครับผมมาไม้สุดท้ายเลยนะ ได้มาอีก 3,420ครับผม